ครับวันนี้เือนะครับผมฟุกและไฟนะครับ สวัสดีนะทุกคนนะวันนี้อ๋อแย่งพูดเฉยนะครับทุกคนวันนี้เราไปอยู่กับช่องไฟสักคนช่องที่ปีหนึ่งลงคลิปทีหนึ่งนะครับแล้วนะครับผมไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับวันนี้แล้วก็นานๆได้เจอกับเพื่อนตอนนี้เราอยู่ไหนครับจะอยู่ที่จุดจุดนานเลยนะ คาเฟ่เออจอยคาเฟ่เดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตภาพให้ดูครับเดี๋ยวเป็นไงกันไปดูกันนะครับผมใกล้ขึ้น Won't you please stay for the night Everything be alright When you by my side She looks so lovely She say that she in love with me Her voice is like a drug to me And I just need อ่าตอนนี้ก็คือเราเราสั่งอาหารแล้วนะครับคือเราไม่รู้ว่าอาหารจะมาตอนไหนแต่ว่าของวางไม่มีหรอกไม่หายหรอกเนาะไม่ว่าจะหายเลยวะอ่าล็อกอ่าเดี๋ยวโทรศัพท์กูตกน้ำให้ก็จะเรียกหน่วยดำน้ำ ี่ครับ ก็คือบรรยากาศโดยทั่วไปครับเขาไม่ได้จ่ายให้ผมมารีวิวนะผมผมก็มาของผมเองนี่ถ่ไยไปถัยเนี่ยยิงยิงตอนนี้ครับหลังจากที่เราไปเดินถ่ายรูปกันมาครับนี่ครับกับข้าวเราก็มาแล้วนะแต่ว่ายังยังมาล็อตยังไม่ครบนะตอนนี้นะครับผมก็คืออาหารเราครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูครับ่งสองสามสี่ห้าห้าอย่างนะครับอ่า ก็คือไอ้นี่มันก็อดใจไม่ไหวแล้วนะทุกคนก็ดูนะ็มันหิวเกินไปเนไปแล้วนะผมตักข้าวรอแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูว่าอันไหนอร่อยที่สุดอันไหนอร่อยสุดผมจะเอานั้นมากินเองเลยขอตัวไปกินก่อนนะครับผมกินได้ไหมครับกินได้ไหมครับกดไลค์นะครับกดไลค์นะครับกดไลค์กดไลค์ So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it. I've been done. We're so toxic. Can't get enough. Ooh, I'll go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? Oh, hell no. I won't bleed the monster no matter what you tell yourself. ไม่เหลือความว่าเหลือแต่ซากแล้วนะครับผมมซากมันไม่เหลือความสวยตอนแรกเลยอะซากซากนี่ก็ซากอันนี้ก็ซากคนละมุมแล้วครับจังหวะนี้ คือมันไม่เหลือความสวยตอนที่ถ่ายตอนแรกเลยเว้ยตอนแรกเป็นยังไงอินเสิร์ต Now it's all just you got me on blast n น่ะลพอกลับมาแบบนี้แหละเดีัมคนละมุมมากันได้ครับ ร้านจวดอยู่ที่คอนแก่นนะครับผมทางเลี่ยงเมืองอ่าไปกันเลยไปกันเลยไปทางอ่านั่นแหลครับผมเดี๋ยวคนเดี๋ยวก็เจอหรอครับผมอ่าตอนนี้ก็คนละมุมแล้วครับผมครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในรถมันจะกลับกันแล้วเพราะว่าข้างนอกนั้นฝนตกนะครับผมมาได้ไม่ทันนะครับ ของเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ของอะไรของไม่ได้ว่านี่พวกนี้ไมาถึงพวกนี้เออ มันเปียกน้ำนะสำหรับคลิปนี้พูดเลยพูดใคชอบ นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วทำคลิปต่อไปในปีหน้านะครับ ครับผมปีหน้าเจอกันครับทุกคนบ๊ายบายครับ y o u know what you want, do y